Welcome everyone to Juno's with Just Commentary. So we're going to react to a video. This video request came um, under the video where I reacted to the young man who was eating pepper like he is like a a pepper god or something um so i got a request from to react to this one and i do hope indeed that to enjoy. it's from pitch lake actually it's from pitch it lake the greatest eater of all eater in thailand of course thank you so very much for requesting don't forget to subscribe to juno's with just commentary like us on facebook and follow us on twitter okay thank you so very much let's go ahead so he's at a restaurant it looks like a an open restaurant ooh is that chicken Ay.ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่โกอ่างโอ้ย เขาบอกว่าร้านเนี้ยเปิดมามากกว่า Is this like a reaction one where the people in the crowd is not aware of who ถ้า he ใครตามประ is? ตูน้ำเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักนะจริงๆตอนแรกวันเนี้ยอยากกลับมาทำการเก็บปฏิกิริยาการแอบถ่ายแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้ I feel that's what it is. คนเดินไปเดินมาก็เยอะไม่รู้จะไปแอบตรงไหน ่าเรายังไม่ได้เลิกทำปฏิไอการแอบถ่ายนะยังทำได้อยู่แต่มันต้องอยู่ที่ความเหมาะสมว่าร้านไหนทำได้สามารถก็ไปซ่อนได้หรือเปล่าวันนี้มันทำไม่ได้จริงๆเราก็มาทำแอบถ่ายรีแอคชั่นแล้วละกันว่าเป็นยังไง He's got very black eye. Like, it's wow. อร่อยปะอร่อยมากงั้นเริ่มเลยดีกว่าข้าวมันไก่เนื้อล้วนเอามาสองจานก่อนเนื้อล้วนนะครับผมสองจานนี้ย Too. อาก มีถ้วยใหญ่ไหมเอาถ้วยเดียวพอลุงคิดว่าผมจะกินสักกี่จานอ่ะอ๋อสี่จานสี่จาน oh boy ooh that looks so delicious oh rice chicken and peas wow อาว Done นหนึ่งจานใช่ครับผม รอดู อู้ไม่เป็นเกาก็ไตวายอะไรอย่างเี้อ๋อ ครับผม ที่นี่คนจีนเยอะนะฮ่องกงคนจีนเยอะนะครับอ AEC เลยล่ะที่เนี่ย ส่วนมากย่านนี้เขาจะมาเดินซื้ออะไรกัน มาเดินเนี่ยก็ประตูน้ำมันก็มีของอย่างมีเสื้อผ้า มีอะไร่งเงี้ยเรามาเริ่มมันต่อดีกว่าผมขอเนื้อล้วน ไม่เอาแตงกวาสองจาน เอาไปแล้วนะ ไปนะสองจาน ไม่ถึง5นาทีเลย ว้าวหมดไปแล้วสองมาครับผม Let, เฮียเขาบอกว่าห้าจานป่ากูอิ่มแล้วเนี่ยสองจานมสีนะต่อ เดี๋ยวต่อ the manager will check in g I hope you pay for that สั่งสองมาสามอ้าว ไม่เป็นไร Oh ไ boy he's starting to get their attention he is starting to get their attention เสร็จแล้วไปซื้อเสื้อผ้ากันไหมฮะ เดินมาดูเสบ้างนะแบกกล้อง พี่คิดว่าผมจะกินได้กี่จาน เขาบอกว่าสิบบพี่รู้จักไหม รู้จักคนนี้ไหมว้าว้าน้ำชื่ออะไรพี่ ชื่ออะไร ชื่ออะไรทุย no สวัสดีครับหมดไปแล้วนะสามจาน free so far There's four. I'm seeing three plates there. หลาย EP แล้วเนี่ยจะ50เข้าให้เนี่ยไม่ชินสักทีเออ Oy, วจะด้ป seven. เขาบอกเจ็ดอันนี้ไปาแล้วพี่นะไม่เขาบอกว่าเจ็ดเดี๋ยวไปตามดูพีนี่แหลกใน YouTube ครับผมครับแล้วจะจะรู้ว่ามันกี่จาว Wow. ไม่แตงกวาสองโอ้ยมาหมดแล้วนะจานที่ห้าน้ำจิ้มด้วยจ้ะว้าวอะร้านนี้เขาก็ไม่ได้ให้น้อยนะคนตัวหนักๆใหญ่ๆกินเยอะๆคิดว่านเยอะนะสองจาน This guy is a big eater เฮ้ยพี่เขาได้มิชลินไกด์ด้วยนะโอ้ that's another business. ข้าวมันหมูอบให้จานหนึ่งเฮ้ยสองจานอ่าะแล้วก็ข้าวมันไก่เนื้อล้วนไม่เอาแตงอีกจานหนึ่งมามามาเพื่องน้ำยาล้างจานชิบหายเลย เดี๋ยวพี่บีมากินอ่ะหมูอบอร่อยเอนุ่มดีว้าว So what happens if someone comes to the restaurant and eats and then... <laughs> someone comes to the restaurant, eats and they can't pay. What, what do they do? Wow. This is just... This is something else. Number 10. ระวังฮะผ่านไป She is also thinking to herself, I have to wash all these dishes. น้ำแข็งต่อครับผมจานที่เต็ไม่ก่อว Wow. อีกสี่จานที่จะทำลายสถิติร้านข้าวขาหมูตอนขาหมูนี่ไม่ใช่ว่าอิ่มนะ Bitch, it lick. Bitch, it much of plenty food. เทสแรกๆนะว้าวเลี้ยงเข้ามาก่อนครับ How many? เข้ามาก่อน Open club. เฮ้ยเลี้ยงข้าวผมหน่อย I don't know how much he's gonna eat. ขอบคุณมากครับผม Let me see if let's not sit in the รถ title. ดีๆนะพี่นะพี่เล็กครับนาฬิกาหายครับ

ข้าวมันไก่เหมือนเดิมเนื้อล้วนไม่แต่งสองจาน Oh gosh. อุ้ยจานที่ seventeen. ลุงจะสายตาสั้นหรือว่ายังไงวะ Look at him, man. 17 mm. plates <laughs> The workers stop working and they sat down watching this amazing show. ต่อนะครับผมใจเย็นต่อครับผม mm. <laughs> ah, <laughs> <laughs> he alone is eating all of that. And how long it takes him to eat all that? If it's like, wow. 19. Ma. 19. Twenty. 20. the girls in the background are like twenty one who's gonna wash all of that plates <laughs> <laughs> twenty one plates of food <laughs> ผมว่าตอนนี้พี่พีทประมาณ ท่าในกระเพาะนะประมาณสามใน่ได้ย่างี้เลยแล้วเลยแล้วเหรอแม่งจะร้อยคือตอนนี้พี่กินทำลายสถิติข้าวขาหมูไปแล้วนะเยอะแล้วว้าวมีชีวิตไปทำลายสถิติอื่นๆถ้านะใครอยากรู้ว่าข้าว มันไก่โตอ่างประตูน้ำนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเยอะน้อยไ It Lake is eating ่ so น much food. กินจานคอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่ไม่ต้องมาแบบ ที่พีพกินได้เยอะขนาดนี้แล้วมาลองกินให้เท่าพี่พีทอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องไม่ต้องอันตรายนะบอก What อย่าทำตามนะบผมกินจัดๆเนี่ยอันตรายมากเพื่อความบันเดิมเท่านั้นครับผมบอกแล้วว่ากินเยอะกินได้ดูแลสุขภาพด้วยครับว้าวยี่สิบต่อ22 plates 22 plates of จัด food ไปกินให้ครบ that is something else They brought two more for him again. Two more again. Yes, Wow. <laughs> <laughs> wow. <laughs> Is there do is there any Thai pro eater who is a lady that eats as much food or almost half as much? It would be interesting to see that. Oh. <laughs> Fan club. <laughs> <laughs> wow. บ้าไปแล้วผมบอกแล้วว่าไม่ต้องแอบถ่ายประตูน้ำได้โอ้ยกลับบ้านไปมึงตายโอ้ยดูงี้มาประตูน้ำตั้งนานแล้วทำเป็นล่าเริงไปเถอะกลับบ้านไป Wow. มึงตาย I'm getting hungry now. the guy's checking him out. 25จานว้าว25ชาม25ชามครับผมตบมือให้ and i ี s done insane 162บาทเอง